สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือปรับกระดาษการแสดงไฟล์เอกสาร การย่อและขยาย การแสดงไฟล์เอกสารหรือว่าการซูมนะคะอย่างเช่นการปรับเพิ่มหรือว่าซูมอินหรือการปรับลดหรือว่าซูมเอาขนาดของหน้าจอแสดงผล จะทำให้ไฟล์เอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ ถูกจัดการย่อเล็กลงหรือว่าขยายให้เห็นงานชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ จากแท็บ View นะคะ ใช้คำสั่งในกลุ่มของ Zoom นะคะ จากนั้นคลิกคำสั่ง Zoom ค่ะ ในช่อง Zoom To นะคะ จะมีขนาดของเปอร์เซ็นต์ของการขยายหน้าจอหรือว่าลดหน้าจอนะคะ โดยที่มีขนาดตั้งแต่ 200 100 หรือว่า 75%หรือว่าเราจะทำการใส่ขนาดในช่องของเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะ ขนาดก็จะอยู่ที่ 150%นะคะ การแสดงไฟล์เอกสารแบบหน้าเดียวนะคะ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ลิก Tab View นะคะในคำคำสั่งซูมเหมือนเดิมนะคะคลิกคำสั่ง One Page ค่ะ ผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นเอกสารเพียงหน้าเดียวนะคะการแสดงไฟล์เอกสารแบบหลายหน้าหรือว่า Multiple Page นะคะสามารถทำได้ตรงนี้ค่ะคลิก Tab View นะคะในกลุ่มคำสั่งซูมคลิกคำสั่ง Multiple Page ค่ะผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นเอกสารหลายหน้า ที่จะพอดีกับขนาดหน้าต่างโปรแกรมนะคะ การแสดงไฟล์เอกสารแบบเต็มความกว้างของหน้ากระดาษหรือว่า Page Width นะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะคลิกแท็บ View นะคะในกลุ่มของ Zoom นะคะเลือกคำสั่ง Page Width ค่ะผลลัพธ์แสดงให้เห็นเอกสารแบบเต็มหน้าขนาดความกว้างของหน้ากระดาษค่ะ สำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ